คนเราอยากมันต้องอยากแบบปั่นตอนเย็นก็มัไม่หรอกแต่เราไม่มีจักรยานไปสวนลุมต่อโดยอะไรก็ไม่ตรู้มันไปสวนลุมออกจากอารีแล้วนะ ไม่ดีตั้งแต่กี่โมงแล้วอะสิบเอ็ดโมงกลางวันแดดมันแรงค่ะ ส่วนลมที่นี่เข้าถูกทางหรือเปล่าถูกสิอยู่ที่ไม่เหลือแล้วผม สวนลุมพินิวานใช่ปะคุณลุมพินิวานมาจากไหนลุมพินีสวนลุมพินีเราจะมาที่งานอะไรสักอย่างชุ่มยำเลยอ่ะมาเที่ยวชมธรรมชาติ What is นั้นนั้น เราแบ่งที่กันไม่ได้หรอ ขอที่ด้วยได้ไหมสารคดีสันโลกที่สสุดลุมพินีหน้าตาแปลกๆจัง ใครวะ ขนาาดีแบมีเสียง นกเสียง อยากมันต้องเหมาะกับปั่นตอนเย็นก็มัไม่หรอกแต่เราไม่มีจักรยานไม่ไม่กูหรือกูแค่สงสัยว่ากูต้องมาปั่นจักรยานรู้ใช่ไหมหรือว่าว่าเขาจะมาเขาจะมาเดิน กันเหรอ มาเดินมาวิ่งกัน คือค่อยเสด็จมันเป็นคนเสด็จเหรอเอามาเราก็เป็นคุณหุ่ยอยู่แล้วอะ ไข่ปุกปิกจังก็แต่ว่ามันจะมีข้าวปะเออมีเดี๋ยวเราไปข้าวหน้าไก่หน้าไก่นุ่มผิดไปแล้วเอาอะไรดีอยากยาวอะไร มันเด็ดมันแรงมากนะคะถ้าไม่กิก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะโอ้ไม่นคิดมากเหรอว่าอคิมากคิดมากก็งงว่าลายสกอตมาคิดว่าอย่างไร